มีนักเรียนเนี่ยถามวิกเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าจะทำยังไงจะเรียนยังไง จะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษยังไงถึงจะพูดได้จริงหรือว่าถ้าเกิดหนูจะต้องฝึกฝนเองเนี่ยหนูจะต้องฝึกยังไงล่ะคะถึงจะพูดได้จริงๆอะคะ่ะ เพราะว่าเรียนมาตั้งนานแล้วเนี่ยทำยังไงพอเจอฝรั่งจริงเนี่ยมันก็พูดไม่ได้ทุกทีเลยอะไรเงี้ยหรือว่าไม่กล้าที่จะพูด แต่ว่าเราอ่านได้พูดได้ วันนี้วิกมีคำตอบมาให้ค่ะ าเลือกที่จะลงคอร์สเรียนแล้วนะ เราควรที่จะลงคอร์สเรียนกับครูที่เน้นสอน speaking คือจะแนะนำให้เรียนแกรมมาเพื่อเป็นการปูพื้นสำหรับคนที่แบบไม่มีพื้นเลยอย่างเงี้ยโอเค เรียนได้ แต่ว่าไม่ต้องไปโฟกัสมันมากว่าฉันจะต้องเป๊ะ ฉันต้องมี 12 tense ใช่เรียน 12 tense ใช่ แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดพูดจริงปฏิบัติจริงอะเราจำไม่ได้หรอกจริงๆว่าเฮ้ยไอเทนเนสมันใช้ตอนไหนเนี่ย เหตุการณ์นี้เวลานี้มันจะใช้ตอนไหนอะไรเงี้ยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเลยควรที่จะเรียนในแบบที่เน้นสนทนา และปูพื้นแกมมาบ้าง และใช้จริงไปเลยคือปฏิบัติฝึกพูดจริงไปเลยอะไรเงี้ยถึงจะได้ผลแล้วก็เป็นการที่ทำให้เราซึมซับเทนส์ต่างๆ ไปได้ตามสถานการณ์เองนั่นเองนะ แล้วอันที่2เนี่ย ที่ครูวิกจะแนะนำเนี่ยก็คือ verbs ถ้าใครที่ไม่ได้เลยแล้วแบบถามว่าจะเริ่มตรงไหนดีนะ จะเริ่มตรงไหนดีอะคะ หนูควรที่จะท่องอะไรดี เรียนอะไรดี โฟกัสตรงไหนดี verb นั่นเองนะ เป็น action verb อย่างเช่นแบบ กินดื่ม อ่านหนังสือเรียน study go fast run run ก็คือวิ่งถูกปะไปก็คือ go eat ก็คือกินหรือว่าดื่ม ต้องการจะดื่มอะไรก็คือดริงถูกปะเพราะว่าอะไร เพราะว่าสับพวกนี้เนี่ยเวลาเราต้องการที่จะเป็นเป็นนาทีรอดตาย แล้วว่าแบบเฮ้ยฉันต้องพูดภาษาอังกฤษแล้วฉันต้องการสื่อสารเพื่อเพื่อต้องการเพื่อต้องการอะไรสักอย่าง หรือว่าไปเมืองนอกแล้วแบบฉันต้องการที่จะ สื่อสารแล้วจริง ๆ เป็นเป็นสถานการณ์บังคับอย่างเงี้ย ไอตัว verb เนี่ยเป็น action verb เนี่ย ก็สามารถช่วยให้เรารอดตายได้ เพราะว่า verb เนี่ย อย่างน้อยๆ เราไม่สามารถฟอร์มประโยคได้ใช่ปะคะ แต่เราเนี่ยสามารถที่จะสื่อความได้ว่าเราต้องการอะไร เราต้องการจะสื่ออะไรให้กับคนฟัง เข้าใจความหมายหลักๆ แกนหลักๆ ของมันนั่นเองนะ คือประโยคสำเร็จรูปเนี่ยหรือว่าเป็นพวกคำอุทาน ต้องการที่จะสื่อสื่อความให้กับคนฟังแบบรู้สึกแบบดีฟดาวหรืออินไปกับเรามากขึ้นเวลาเราบ่นภาษาไทยก็แบบ โอ๊ยหรือว่าแบบเบื่อว่ะหรือแบบประมาณว่าแบบ ฉันเอือมมากแทนที่จะพูดต้องการจะพูดคำว่าเอือม แต่จริงอ่ะ บางคนถ้าไม่รู้พวกคำพวกเนี้ยอาจจะพูดได้แค่คำเดียวคือ boring boring โอ้ยน่าเบื่อวะแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะพูดว่าโอ้ยมันเอื่อมมากเลย ต้องการจะใส่รายละเอียดเข้าไปอีกว่า สิ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ฉันทำมานานแล้ว และฉันเบื่อเอื่อมมาก ฉันไม่อยากทำมันอีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเอื้อมละอากับอะไรสักอย่าง แทนที่จะพูดคำว่า boring เราพูดไปเลยว่า I'm sick of it I'm tired of it I'm tired of it I'm sick of it คือเบื่อมากเอื้อมละอามาก ถ้าเราไม่รู้คำนี้เนี่ยเราอาจจะต้องสาธยายเป็นประโยคยาวๆแบบว่า I have been doing it for so long so I get bored อะไรอย่างเงี้ย คือเราไม่จำเป็นต้องพูดยาวขนาดนี้ คือเราอาจจะต้องสาธยายยาวมากกว่า คนฟังจะเข้าใจว่า อ๋อเธอทำอันนี้มาตั้งนานแล้ว เธอก็เลยเบื่อเราควรที่จะเรียนรู้ประโยคพวกนี้ไปด้วย เพื่อเป็นการเหมือนยกระดับภาษาของเรา แล้วก็เข้าใจคนฟังด้วยว่า เขาพูดอะไรอ่ะ จะได้อินมากขึ้นนะ แล้วก็เป็นการที่แบบทำให้เรารู้สึกเราเราสามารถที่จะ enjoy กับการพูดภาษาอังกฤษ ว่า เอ้ย เราสามารถที่จะ express express ก็เป็นการแสดงอารมณ์ แสดงความรู้สึกที่มัน deep down ลงไป มากกว่าคำว่า yes no okay thank you ออย่างเช่นนะ เราจะพูดว่า เฮ้ย ไปดื่มกันเถอะไปแบบไปดื่ม อย่างเช่น เราอยากจะชวนเขาไป drink ไปดื่มที่บาร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหลังจากเลิกงานหรือว่าหลังจากเรียนเสร็จแล้ว แทนที่จะบอก go drink go drink เราจะพูดว่า let's go for a drink let's go for a drink เนี่ยคือประโยคสำเร็จรูปที่ที่ที่ครูวิกหมายถึงนะคะ ว่าเราถ้าเกิดเรารู้เป็นประโยคสำเร็จเนี่ยเราก็เวลาเราพูดเราจะดูแบบมีมีกิมมิกมากขึ้น แล้วก็รู้สึกว่าหุยฉันพูดได้ว่ะมากมากกว่าคำว่า go drink you go drink you go drink เข้าใจใช่ไหมคือประโยคสำเร็จรูปพวกนี้เนี่ยวิกคิดว่าสามารถเรียนได้จากพวกหนังอะที่วิกเรียนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่จากจากที่อยู่เมืองนอกได้คุยกับเพื่อนฝรั่งอะไรเงี้ยก็คือหนัง audio books แต่ส่วนใหญ่วิกจะ หรือว่าเป็นแบบพวกรายการที่ให้ความรู้เป็นแบบพวกคล้ายๆ เลยนะ เท็ดทอกอะไรพวกเนี้ยคือวิกชอบฟังพวกนั้น แต่ว่าถ้าเกิดบางคนไม่ชอบเนี่ยก็ ดูหนังละกันเป็น Netflix เป็นการ enjoy ดูหนัง แต่ถ้ามันยาวเกินไปไงอย่างที่วิกบอก ก็สามารถดูรายการทีวีโชว์ที่มันย่อลงมาให้สั้นลงได้นะ เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีความแบบสนุกไปกับการเรียนภาษานั่นเองฝึกภาษาของเราในชีวิตประจำวันแต่วิขอบอกก่อนอีกอย่างหนึ่งเลยนะ คือคนหลายคนชอบบอกว่าเรียนนอก ก็เธอเรียนนอกนี่เธอเคยได้ภาษา จริง ๆ ไม่ใช่นะเพราะว่า ือวิงไม่ได้ว่าใครนะ แต่ว่าก็มีหลายคนเหมือนกันที่ไปเรียนนอกแล้วก็ไม่ได้ภาษาอันเนี้ยแปลว่าสิ่งที่วิงต้องการจะเสือคือ มันขึ้นอยู่กับบุคคล รายบุคคลจริง ๆ กับการพัฒนาภาษา เพราะถ้าเกิดคุณไม่พัฒนาตัวเองเลย มีคนโยนคุณเข้าไปในต่างประเทศอย่างเงี้ยคุณก็พูดไม่ได้ถูกปะคะถ้าเกิดคุณยังอยู่แฮงเอาท์อยู่กับคนไทย ไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาไม่พยายาม ฝึกฝนมันก็พูดไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยคุณไปอยู่เมืองนอกนี่คุณก็เลยพูดได้ เพราะวิบอกได้เลยว่ามีคนไทยหลายคนเหมือนกันที่ไปอยู่เมืองนอกแล้วเขาไม่ได้ซึมซับเขาเลือกที่จะอยู่กับคนไทยเขาเลือกที่จะไม่ไม่แบบ ไม่ out of comfort zone แปลว่าฉันกลัว ฉันรู้สึกโอเคมากกว่ากับการอยู่กับคนไทยอะไรเงี้ยเข้าใจวิกใช่ไหม ก็คือไม่ผิดนะ แต่วิกแค่กำลังจะบอกว่ามันเป็นการเข้าใจผิดว่าคนที่ไปเรียนเมืองนอกเนี่ย จะได้ภาษาเหมือนฝรั่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนไม่ใช่นะคะ สิ่งสำคัญในการพูดภาษาอังกฤษก็คือการพูดแล้วทำให้คนฟังเข้าใจเราถูกปะ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะพูดให้มี clear communication แบบเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีคำหลายคำมากเลยนะคะ ที่มีเสียงคล้ายๆกัน และมีความหมายที่ต่างกันไปเลย และสามารถทำให้คนเนี่ยเข้าใจเราผิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นวิจะยกตัวอย่างให้ฟัง อย่างเช่นสมมติว่าคนไทยส่วนใหญ่จะขี้เกียจออกเสียงตัว r กับ l อย่างเช่นคำว่า pretty pretty แปลว่าสวยน่ารัก you are pretty หรือถ้าเราพูดว่า you are pretty pretty พี่ที่คำนี้เนี่ยแปลว่าน่าสงสาร อ้าว จากการที่เราจะไปชมเขาว่าน่ารัก กลายเป็นว่าเราไปบอกว่าเธอนี่มันน่าสมเพชน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมมันจะเปลี่ยนคำความหมายไปเลย ซึ่งคนฟังอาจจะรับไปในแบบที่เป็นเนกาทีฟในทางลบ ไม่ใช่ทางบวกอย่างที่เราต้องการจะสื่อ หรืออีกคำหนึ่งนะคำว่า lunch let's go have lunch lunch แปลว่าอาหารกลางวัน และอีกคำหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือ launch launch products launch products คือเป็นการออก product ใหม่ๆอะไรเงี้ยนะคะ ก็คืออย่างเงี้ยอย่างที่วิกพูดนั่นแหละคือ pronunciation เป็นแกนหลักในการพูดภาษาอังกฤษเหมือนกัน เพราะว่ามีนักเรียนหลายคนเหมือนกันชอบบอกวิกว่าเออทำยังไงคือแบบพูดได้อ่านได้เขียนได้ฟังได้นะ แต่เวลาพูดให้ฝรั่งฟังคือฝรั่งแบบ เหมือนทำหน้างงอะว่าเราพูดอะไรอะไรเงี้ยนี่ไงคือมันเป็นอย่างที่บอกนะคะมันเป็นแกนหลักสำคัญในการที่ทำให้เขาเข้าใจเรา แล้วพอเวลาเขาไม่เข้าใจเราจะรู้สึกแบบเอองั้นฉันไม่อยากพูดภาษาอังกฤษแล้ว เพราะพูดไปเขาก็ไม่เข้าใจนี่ไงเพราะฉะนั้นเราต้องมา work work on แปลว่าต้องมาพัฒนาในส่วนที่เราอะยังยังขาดอยู่เพื่อที่จะให้ทำให้เราแบบ keep going ทำให้เราแบบพัฒนาต่อได้เรื่อยๆ คือไม่ไม่รู้สึกท้อ ยินคำนี้ไหมคะ practice make perfect practice make perfect แปลว่าถ้าเกิด ไม่ว่าคุณจะเรียนลงคอร์สแพงแค่ไหนนะ แต่เราไม่เคยฝึกฝนเองเลย ก็ไม่มีทางที่จะพูดได้ ถึงแม้จะลงคอร์สกับลงคอร์สกับวิกก็ตามนะ คือคอร์สของวิกเนี่ย คือจะไม่เน้นแกรมมาอย่างที่วิกเคยพูด เพราะวิกเชื่อว่าจากประสบการณ์ที่วิกเนี่ย ได้ฝึกฝนภาษามาจนถึงจุดนี้เนี่ยฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ย แกรมมาไม่ได้มีความสำคัญ มีเฉพาะเป็นการปูพื้นว่าฉันเพื่อที่จะสร้างฟอร์มประโยคได้เท่านั้น แต่ว่าสุดท้ายแล้ว 12 tense นั้นวิกนึกไม่ออกเลย เวลาที่ปฏิบัติจริงพูดจริงวิกมามาเรียนรู้เทนส์ตอนที่วิกพูดได้แล้ว อย่างเช่นคำว่า the food was gone สมมติว่าเราไปปาร์ตี้ แล้วแบบ เฮ้ยเพื่อนถามว่าปาร์ตี้เป็นไงบ้างโอ้ไม่โอเคเลยอะคือแบบไปถึงแล้วอาหารหมดละ เราวีกับมาเรียนรู้ tense จากการที่ได้พูดได้พูดทุกวัน เพื่อนฝรั่งพูดว่า the food was gone the food was gone คือแบบโอเค อาหารหมดแล้ว คืออาหารหมดแล้วเราจะไม่พูดว่า the food finished อะไรอย่างเงี้ยเขาจะใช่ป่ะ คือเป็นการใช้ passive tense เป็นการถูกกระทำ ซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้จริงเราจะงงว่าเฮ้ยเราใช้ตอนไหน แล้วก็อีกแกนสำคัญหนึ่งก็คือต้องฝึกฝนเองนั่นเองอันนี้คือเป็นหลักสำคัญ ฝึกฝน practice ทุกวันว่าเหมือน ให้มันซึมซับไปกับชีวิตประจำวันของเราอะอย่างเช่นแบบอตื่นมาฉันสัญญากับตัวเองว่า เออฉันจะท่องคำศัพท์สิบคำ หรือว่าก่อนนอนอ่ะกำลังขับรถอยู่แล้วก็พูดเรียกว่าอะไรนะ พูดกับตัวเองก็ได้พูดกับตัวเองว่าเออวันนี้ฉันทำอะไรเป็นรูทีน ตอนเช้ากลางวันก่อนนอนตอนเย็นกี่โมงอะไรเงี้ยคือเป็นการฝึกฝนตัวเองให้ฟอร์มประโยคได้กล้าพูดกล้าคิดถึงแม้ว่าประโยคนั้นจะผิดนั่นเองโอเคนะทุกคนก็มี 5 ข้อนี่แหละที่วิกอยากจะแนะนำว่า ถ้าใครที่อยากจะเริ่มเรียนภาษาจะเริ่มเรียนยังไงจะเริ่มตรงไหนดีจะเรียนอะไรดี จะเรียนคอร์สแบบไหนดีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จุดประสงค์ของแต่ละคนเลย อย่างเช่นบางคนอาจจะอยากเน้นพูดเราก็ วิกเนี่ยก็แนะนำแบบนี้นะคะ คือเรียนพูดก็คือเน้นเรียนพูดไปเลย แล้วก็เรียนพื้นฐานแกรมมาบ้าง ไม่ต้องไปโฟกัสมันเยอะ แต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะไปสอบเรียนเพื่อไปสอบโทเฟลไอเอลอะไรพวกเนี้ยก็ก็เรียนได้ทั้งแกรมมาแล้วก็ แล้วก็พูดนั่นเองนะก็แล้วแต่ว่าอย่างเช่นโทอีกเนี่ยมันไม่มี speaking ใช่ไหมเราก็อาจจะไม่ต้องเน้นมากก็คือแล้วแต่จุดประสงค์ของผู้เรียนเลยดีกว่า แต่ถ้าสำหรับใครอย่างที่วิกบอก ต้องการที่จะเรียนสนทนาก็จะมาในแนวนี้นะคะแล้วก็นั่นแหละ 5 ข้อก็ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเป็นโซลูชันหรือว่าเป็นคำตอบของหลายๆคนแล้วแหละว่า เราจะเริ่มฝึกภาษายังไง เรียนอะไร ถึงจะเหมาะสมกับการที่พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษให้มีความมั่นใจ แล้วก็กล้าพูดและพูดให้คล่องยิ่งขึ้น ถ้าเกิดใครสนใจคอร์สวิกเนี่ย ก็สามารถดูได้เลยนะคะ ที่ description ข้างล่างหรือว่าติดต่อ มาในอินบ็อกซ์มันจะมีหน้าเพจของวิกค่ะ เดี๋ยววิกจะใส่หน้าเพจของวิกทั้ง Facebook Twitter แล้วก็เดี๋ยวใส่ไลน์ให้ด้วยละกันเนาะ แล้วถ้ายังไงเนี่ยสนใจยังไงก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะ แล้วยังไงเจอกันใหม่ค่ะ